พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โครงการรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช การส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ สวทช เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะการพัฒนากำลังคนจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศครับ สวทช เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัย และทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณห้องปฏิบัติการวิจัย ในศูนย์แห่งชาติของสวทช โดยมีทีมนักวิจัยสวทช เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานภายใต้บรรยากาศการวิจัยจริง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบ และความถนัดของตนเอง ในเส้นทางวิชาชีพวิจัย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรัก และความศรัทธา ค่าในวิชาชีพนักวิจัย โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมฝึกทักษะการวิจัยตามสาขาวิชาที่ตนสนใจ ส่งเสริมการสร้างบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000